กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ วยตัวเองนี่หว่าเท่ยอดเลยนะ กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ